CAI คืออะไร CAI ย่อมาจากคำว่า Computer a i d d Instruction เป็นสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อผสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว วิดิทัศน์ และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด โดยที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะนำเสนอเนื้อหาทีละหน้าจอภาพ โดยเนื้อหาความรู้จะได้รับการถ่ายทอดในลักษณะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและโครงสร้างของเนื้อหา โดย CAI จะมีคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ สารสนเทศ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการโต้ตอบและมีผลป้อนกลับโดยทันที ประโยชน์ของการนำ CAI มาใช้ในการเรียนการสอนมีอยู่มากมาย ยกตัวอย่างเช่น สามารถใช้เป็นสื่อเสริม หรือทบทวนการสอนปกติในชั้นเรียน การนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปเรียนด้วยตัวเองในเวลา และสถานที่ที่ผู้เรียนสะดวก และสามารถเรียนในเวลาใดก็ได้ที่ต้องการ มีการใช้สื่อผสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว วิดิทัศน์ และเสียง สร้างความเร้าใจในการเรียน ได้รับการออกแบบมาอย่างดี สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และสนุกสนานไปกับการเรียนตามแนวคิดของการเรียนรู้ในปัจจุบันที่ว่า learning is fun การเรียนเป็นเรื่องสนุก ถึงแม้ว่าสื่อในรูปแบบของ CAI จะเป็นที่นิยมใช้งานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รูปแบบการนำเสนอของ CAI จึงได้มีการปรับเปลี่ยน พัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น ทั้งในด้านของการใช้งานและสื่อประกอบค่ะ ถึงแม้ว่าสื่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน จะมีการพัฒนารูปแบบการใช้งานไปอย่างรวดเร็ว แต่สื่อ CAI ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนออย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งในเรื่องเนื้อหาและสื่อประกอบ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยเหตุนี้ สื่อ CAI จึงยังคงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมนำมาใช้งาน จวบจนถึงปัจจุบัน Thank you.